สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรก และปรับแต่งกล่องข้อความ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า text box นะคะ การแทรกกล่องข้อความนะคะ หรือว่า insert text box นะคะกล่องข้อความนะคะคือ รูปวาดทรงสี่เหลี่ยมนะคะที่สามารถพิมพ์ข้อความลงไป สามารถตกแต่งสีพื้น เส้นขอบ และเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระเหมือนกับวัตถุ ดังนั้นถือได้ว่ากล่องข้อความ เป็นรูปวาดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์กับเราอย่างมากนะคะในการพิมพ์ข้อความ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลต่อเส้นบรรทัดในงานเอกสาร ผู้ใช้สามารถแทรกกล่องข้อความ โดยสามารถทำได้ดังนี้นะคะ วิธีที่1นะคะ การแทรกของข้อความนะคะ ให้เราคลิกเลือกที่แท็บ insert นะคะ คลิกเลือกคำสั่ง text box นะคะ ที่กลุ่มคำสั่งของ text นะคะ คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการนะคะ จากรายการ built-in หรือคลิกเลือกคำสั่ง down text box เพื่อวาดนั่นเองค่ะ ลังจากนั้นนะคะให้เรา วาดกล่องข้อความนะคะ ซึ่งเราสามารถพิมพ์ข้อความนะคะ ลงไปนะคะ ตามความต้องการนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราสามารถปรับแต่งข้อความในกล่องข้อความได้นะคะ ซึ่งเราอาจจะแทรกเป็น word art style นะคะเป็นสไตล์ต่างๆนะคะเพิ่มขนาดนะคะให้ใหญ่ขึ้น หรือปรับแต่งเชฟสไตล์นะคะ โดยการใส่กรอบใส่สีพื้นหลังนะคะ หรือจะเลือกเป็นสีพื้นหลัง หรือว่าเชฟฟิลนะคะ เราสามารถปรับแต่งเชฟเอาไลน์ได้ด้วยนะคะ โดยการปรับเส้นขนาดนะคะ หรือว่าเลือกสีเส้นก็ได้อีกเช่นกันนะคะ หรือเราจะเพิ่มเป็น shape effect นะคะ เลือกเป็น shadow ให้กล่องข้อความของเรามีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดเรามีข้อความอยู่แล้วนะคะ เราต้องการที่จะแทรกกล่องข้อความไปในข้อความของเรานะคะ เราสามารถเลือกข้อความของเรานะคะ แล้วก็คลิกคัดนะคะออกไป หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกที่ Ribbon Insert ค่ะ ให้เราเลือก Checkbox หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกรูปแบบนะคะตามตัวอย่างก็จะใช้เป็น Bended นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกภายในกล่องข้อความนะคะที่จะเป็นตัวอย่าง ของเจ็บล็อกนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราาไปคลิกที่แท็บ Ribbon Home นะคะ เพื่อที่จะวางในสิ่งที่เราคัดมาตั้งแต่ต้นนะคะ เพื่อที่จะให้มันอยู่ในรูปแบบของกล่องข้อความที่เราเลือกนะคะ อันนี้ตามตัวอย่างนะคะให้เราเลือกเป็นคลิปเช็ c ออลลี่นะคะ ก็คือยังคงสามารถรักษารูปแบบนั้นไว้นะคะ ลังจากนั้นนะคะเราสามารถปรับตัวอักษรให้เหมาะสมนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการปรับแต่งกล่องข้อความนะคะเเมื่อเราแทรกเทคบ็อกเข้ามาในงานเอกสารแล้วนะคะ ผู้ใช้จะเห็นได้ว่า มีวิธีการปรับแต่งกล่องข้อความแบบเดียวกันนะคะ เช่นกับการาวาดรูปเข้ามานะคะ ซึ่งเราสามารถปรับแต่ง ฟอร์แมตนะคะ word art style shape style ได้เช่นกันค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นการแทรกและการปรับแต่งกล่องข้อความหรือว่าเช e คบ b o x นั่นเองค่ะ